มาคอนหรือสาวรอ องหันสาลง นรักสุดหักหัวใจ คิดแอบของกี่พร้อมนะน้อง พอเก็ตมีน็อตอย่าส่งเสียงแองเกอรี่เป็นปีสกอตสงสารจะหมดเพื่อเธอ